ดูดิฝ่ามันก็ไม่ค่อยแตกนะก็อยากจะเล่นน่ะอืมอืลองซีลงซีมันไม่ค่อยลงเลยฮะ เออ มาแล้วยี่สิบบาท โอ้โห ทำไมไม่ค่อยเข้าเลยวะเนี่ยวันเนี้ยเอ้ย อยู่ลองทุนแบบน้ำเนิบเลยเนี่ยแบบทุนน้อยๆก่อนนะ สมัยเป็นแรแบบอ้าบาทเดียวอย่างเงี้ย โอ้โห ไม่ไหวเลย อืมสแคตเตอร์มาแล้วมา ปับ ไม่มาให้อย่างน้อยก็แค่ข้าวฟิสปปินนะว้าวไป โอเค สามจุดแปดบาท ยังไงต่อยังไงต่อ โอเค แปดบาท อืมเจ็ดสิบสองบาท อืมสิบหกบาท คูณสิบ อืมไม่มา ร้อยสามสิบสี่บาท อืมสามสิบบาท อืมไม่มาอีกแล้ว สิบสองบาทอืมสอง สองร้อยแปดสิบแปดคูณสิบสี่คูณสิบสี่มาไหมมา มา มาโอ้คูณสิบหกคูณสิบหกง่ายง่ายอืมไม่ลงลงให้หน่อย เออ สองร้อยห้าสิบหกบาทเออนั่นแหละคูณยี่สิบแล้วตอนนี้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก มโคตรชอบเลยอ่ะ832 บาทนะครับท่านผู้ชม โอเคคูณสิบไป เอ้ยคูณยี่สิบพูดผิด อืมโอ้ยลงเรื่อย ๆ เลยคูณยี่หกโอ้ยคูณยี่แปดคิดว่าจะมาต่อ คิดว่าจะมาต่อให้ แม่ 1,232 บาทครับ คุณยี่แปดนะขอทิ้งปะขอทิ้งปะมาโอ้โห เขาไม่ให้เราแล้วอ่ะดูฟิลิปปินส์คาร์ไลเนี่ยโอ้สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับ เจ้าจอดมันยอดมาก โอเคเค ลงจ้าสิบลงมา ไม่ต่อไม่ต่อ อืมสิบลงยังมันต้องอย่างนี้มต้องอย่างนี้ อืมแจ๋วแจ๋วสิบลง โอเค ไปเลยเอออย่าหยุดนะมันไม่ได้หลังใจอ่ะแม่เดี๋ยวพี่ไปตีให้เลยเนี่ยแตกแหละ สิบสองบาทมา มาสิ มาสิโอ้โหเออ เออ ไปไหนมาไหนก็ใส่แมสระวังตัวกันด้วยนะครับ เป็นห่วงนะครับทุกคน พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยระวังตัวเองดีๆนะครับเซฟตัวเองนะครับ เราติดคนเดียวไม่เท่าไหร่ เราไปติดคนอื่นหยาบเลยนะครับผมเออยี่ห้าบาทนะเออสิบหกบาทมาเออสิบแปดบาท ยังไง โอเคห้าสิบหกบาทแจ๋วแจ๋วหนึ่งร้อยสิบห้าบาท ไปไปโอเคยี่สิบสี่บาท ยังไงต่ออคิดว่าจะลงมาเรื่อย ๆ โอเคสิบมายังไงคอยไม่ได้ดังใจเลยอ่ะโอุ้ยฟิลิปปินส์เข้าไหมสกัตเตอร์สกัตเตอร์อจุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โห เสียดายจังหืมไม่แหละไม่ค่อยลงเลยเฮ้ย ทางหลังๆนี่ ไม่ลงนี่จะพอแล้วนะ ได้กำไรแล้วนะ ได้กำไรมาก็เป็นพัน โอ้โหหนึ่งร้อยสิบสี่บาท เอ้ย หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทพูดผิด โอเค ืคิดว่าจะไม่ให้มาอ่ะมาไมกเตกเตปึ๊บปึ๊บโอ้โหมามาตึ๊บึ๊บึ๊บมาสิอะโถ